ตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เฒ่าแล้วบ่มีไผหัวซาอยากมีคนมาเอาน้ำเข้าหน้าซอยต้องหน้าน้องใหญ่ไผอยากดำให้มา ให้เป้ามาหาน้องยังท่ายังคน mah